สวัสดีค่ะ ดิฉันคิดว่า ตอนนี้ทุกคนคงมีรหัสเพื่อเข้าใช้งาน และได้เรียนรู้วิธีการเข้าใช้งาน และสามารถเข้าสู่ระบบได้แล้ว ต่อไปเรามาเริ่มเรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียนกันนะคะ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ในการสร้างห้องเรียน เราจะได้เรียนรู้ถึงการสร้างห้องเรียน การเพิ่มผู้เรียน การแก้ไขผู้เรียน และการแก้ไขห้องเรียน เรามาเรียนรู้กันเลยนะคะ ในการสร้างห้องเรียนนั้น ผู้สอนจะต้องเข้าสู่ระบบไปยังหน้าแรกของระบบก่อน เมื่อเข้าสู่หน้าแรกแล้ว ให้คลิกเลือกเมนู New Class ซึ่งมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านหน้าอยู่ทางซ้ายมือ ต่อมาระบบจะปรากฏหน้าต่าง Add Class ดังที่เห็น เพื่อให้เราใส่ข้อมูลชื่อชั้นเรียนในช่อง Enter Class Name ทั้งนี้ท่านสามารถสร้างห้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งห้องในคราวเดียวกัน เมื่อใส่ชื่อชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก create class ระบบจะทำการสร้างห้องเรียนทั้งหมดให้ และด้านขวามือ จะเปิดไปยังห้องเรียนที่สร้างไว้ หากสร้างไว้หลายห้องพร้อมกัน ก็จะปรากฏชั้นเรียนแรกขึ้นมา ต่อไปจะต้องเพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียน เป็นอย่างไรบ้างคะ การสร้างห้องเรียนไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ ต่อไปเราจะได้เรียนรู้การเพิ่มผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียนที่เราได้สร้างไว้แล้วนะคะ ในการเพิ่มผู้เรียนเข้าชั้นเรียน จะทำได้เมื่อท่านได้สร้างชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการโดย เลือกห้องเรียนที่ต้องการจะเพิ่มผู้เรียน ทำโดยการคลิกเลือกเมนูด้านซ้าย ตรงคลาส จากนั้น ระบบจะปรากฏข้อมูลชั้นเรียนที่เลือกด้านขวามือ ซึ่งชั้นเรียนที่ไม่เคยเพิ่มผู้เรียนมาก่อน จะปรากฏปุ่ม Add Student ให้คลิกปุ่มนี้ จะปรากฏหน้าต่าง Add Student to ชื่อห้องเรียนที่เลือก เช่น หากต้องการเพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียน IT เมื่อคลิกปุ่ม Add Student จะปรากฏหน้าต่าง Add Student to IT จะเห็นว่ามีกล่องด้านซ้ายมือชื่อ Enter Name และรายละเอียดในกล่องวิธีการเพิ่มรายชื่อผู้เรียน ซึ่งมีวิธีการใส่ข้อมูล 2 รูปแบบได้แก่ แบบแรก จะแสดงเป็น first name วัก last name หมายถึง ให้ใส่ชื่อเว้นวรรคสกุล หรือรูปแบบที่2คือ last name comma first name หมายถึง ให้ใส่สกุล ตามด้วยคอมมาเว้นวรรคตามด้วยสกุล ขอให้เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น หากต้องการเลือกแบบชื่อเว้นวรรคสกุล ก็ให้ใช้รูปแบบนี้ตลอด เมื่อเราเริ่มใส่ชื่อผู้เรียนคนแรกให้กด enter เพื่อเพิ่มขึ้นบรรทัดใหม่สำหรับป้อนข้อมูลผู้เรียนคนต่อไป เมื่อบันทึกผู้เรียนครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม next เพื่อเพิ่มผู้เรียนที่บันทึกเข้าสู่ห้องเรียนที่เลือก กรณีที่เปิดหน้าต่างนี้แล้ว แต่ไม่ต้องการเพิ่มผู้เรียนท่านสามารถคลิก cancel เพื่อยกเลิกการเพิ่มผู้เรียนได้ ค่ะ เมื่อเราสร้างห้องเรียนและเพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียนได้แล้ว หากเราต้องการแก้ไขข้อมูลผู้เรียนที่เราเพิ่มไปแล้ว จะต้องทำอย่างไร อย่าลืมไปเรียนรู้ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ